นี่มีลูกอยู่พอดีเลยมีพอจะมีของสาธิตอยู่อ่าแบบนี้ฮะคืออย่างนี้ฮะผมก็เก็บมันมาเยอะนะว่าฟามันปั๊มปั๊มมันจนได้ของเยอะพอสมควรแล้วก็อย่างนี้ฮะคือว่าไอ้เจ้าหมอเนี่ยมันจะให้หลอดอาหารหนึ่งหลอดนะจำไว้นะฮะอ่าเบอร์รี่ให้หลอดอาหารหนึ่งหลอดเบอร์รี่หนึ่งในใจคุณไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นมันกาแฟโทษทีอันนั่นแหละฮะอ่าเนี่ยอันนี้ก็คืออ่าเบอร์รี่ ใช่ใช่ใช่ใช่มันก็คือเอาไว้สำหรับกิน แต่ว่า คุณรู้หรือไม่ มันก็สามารถทำให้ มันก็สามารถเป็นอุปกรณ์ป้องกันให้บ้านของคุณเซฟตลอดเวลาได้ หมายความว่าไงฮะ หมายความว่า ซอมบี้หรือหรืออ่าเอนทิตี้เนี่ยพยายามจิกเรื่องมันเนื่องจากสิ่งนี้ฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมยอมเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปหามันนะฮะหนึ่งสองซับ เห็นไหมฮะ คุณจะสังเกตว่ามัน มันจะ คล้ายๆกับเขาเรียกว่าเราสามารถติดดาเมจจากการเดินเข้าไปหามันได้ แล้วมันก็เราก็จะเดินช้าลงไปด้วย อ่านี่แหละฮะเข้าใจไหมฮะมันทั้งมีทั้งประโยชน์และมันมีทั้งโทษอะไรประมาณนั้นอ่าห้าประมาณนั้นแหละฮะแล้วก็คือประโยชน์ของมันก็แค่นี้อ่าฮะโทษของมันก็มีอีกมหาศาลก็อย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมยืนให้แต่มันแต่ว่าในในเวอร์ชันอ่าน่าจะอัปเกรดแล้วมั้งฮะเพราะว่าเห็นว่าในเวอร์ชันาว v าอีดิชันมันหยุดแล้วมันก็จะไม่เกิดไม่ไม่มีดาเมจต่อ แต่ในเวอร์ชั่นของ Minecraft PE มันมันหยุดแล้วแต่ให้ดูนะฮะ เห็นไหมฮะ คือหยุดแล้วแต่ว่าดาเมจก็ยังลดอยู่อ่านั่นแหละฮะ เพราะนั้น สิ่งนี้อันตรายนะฮะ วิธีข้อแนะนำนะฮะ คือปลูกห่างๆกันไว้ แล้วก็เด็ดกินอย่างเงี้ยนะฮะอ้อโอ้โอเคมากเลยอ่ะอย่างเดี๋ยวผมมีเจอผมเจออะไรบางอย่าง เดี๋ยวผมพามาให้ดูอ่ะฮะมันมันล่อมันล่อมันมาให้มาทางนี้ให้มาทางนี้อ่าให้มันติดติดไฟอะไรอ่าฮะ ให้ดูนะให้ดูนะ มันจะพยายามหลีกหลีกหลีกเลี่ยง อะไรประมาณนั้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะเดินอ้อมเห็นไหมมันจะเดินอ้อมเห็นไหมมันจะเดินอ้อมเห็นไหมมันจะเดินอ้อมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมล่ะผมบอกคุณแล้วมันจะเดินอ้อมอ่าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็เพราะว่ามันรู้ไงว่า ไอ้ต้นเบอร์รี่เนี่ยมันไม่เป็นมันไม่ปลอดภัยจดวันโอ้ยเดินเป็นคนเปนก็เห็นไหมฮะอันนี้ก็เห็นไหมฮะจะลดไปอาหารจะเพิ่มหนึ่งหลอดอ่านะครับผม มันจะมีมันจะมีระดับการโตของมัน ซึ่งถ้าเป็นถ้าถ้าถ้าในระดับที่มีลูก มันจะมีอยู่สองสเต็ปนั่นก็คือสเต็ปแบบอุ้ยชิบหายละก็คืออสเต็ปแบบมันจะมีลูกเล็กน้อยกับสเต็ปที่สองคือมีลูกแบบเต็มเต็มเลยแบบแบบแบบเหมือนแก่เหมือนแบบแก่มากอะไรประมาณนั้นนะฮะเหมือนแก่เหมือนผมอะโอเคฮะซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็สั้น ๆ บอกไว้ก่อนว่ามาแค่ รีวิวว่าอ่าอย่างเงี้ยเงี้ยนี่คือสเต็ปที่หนึ่งอ่านี่ผมกัตอันนี้ผมได้นำเสนอพอดีเลย อันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองของมันจะดอกอ่าพอเรียกว่าผลมันจะเต็มกว่านี้อีกอืมเชื่อผมไหมอ่า ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอารูปมาแปะไว้ แล้วคนก็จะเชื่อเองนะฮะจริงๆถ้ารวมถึงระยะการเจริญเติบโตทั้งหมดก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ถึงสเต็ปอันนี้คือระยะที่2ระยะที่ 1 มันจะไม่ทำให้เกิดดาเมจยังไงฮะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูต้นอ่อนมันเอาไม่เป็นไรผมอย่างนี้ก็ได้ อ่ะ จะสังเกตว่ามันไม่ทำให้ผมติดดาเมจนี่คือต้นอ่อนของมัน แต่ระยะที่2เป็นต้นไป มันจะทำให้ผมติดดาเมจใหญ่อย่างสมมติไอ้ต้นเนี้ย เห็นไหมฮะ มันจะทำให้ผมติดดาเมจอย่างนี้เป็นต้นฮะ อ่าห้าซึ่งก็จะบอกว่าไอ้ต้นเนี้ยประโยชน์ก็มี โทษก็มี แล้วก็เบอร์รี่เนี่ยมันจะเอาไว้ในใช้ในการผสมพันธุ์หมาป่า ซึ่ง Minecraft ใน Java Edition มันมีมันมีอัปเกรดเกี่ยวกับหมาป่าขึ้นขึ้นมาหมาป่าจะนอนในกลางวัน แล้วก็จะจะหาออกออกหากินในเวลากลางคืน อะไรประมาณนี้นะฮะก็มันจะประมาณนี้อันนี้คือคร่าวๆไงอะไรประมาณนั้นฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะเป็นคลิปสั้น ๆ สั้นมากสั้นชุดจู๋เลยฮะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้จริงๆนะฮะ โอเคครับก็ขอบคุณมากที่ตามชมฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับนี่พี่กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการจ้งเือนใหม่ฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายพร้อมกับไอ้ปฏิมากรรมขั้นสุดยอดที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะฮะกินไปด้วย โอเคฮะบ๊ายบาย